หลังจากเมื่อกี้นะครับ ที่เราได้เซตถูกไหมเซตเรียบร้อยแล้ว ทีนี้มาถึงขั้นตอนการถ่ายแล้วครับ เอาล่ะ สมมุติว่าน้องหมีนะ น้องหมีน้องหมีฟึ้งฟริ้งตัวนี้นะฟึ้งฟริ้งตัวนี้เป็นสินค้าเราแล้วก็เราต้องการจะพรีเซนต์สินค้า เพื่อถ่ายรูปแล้วก็ลงขายในไอจีหรือว่า Facebook หรือทางโซเชียลมีเดียนะครับ วิธีการถ่ายภาพสินค้ากับชาขาว มีอยู่แค่อยู่มีอยู่ไม่เท่าไหร่เอง ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลย อันดับแรกเอาสินค้าวางไปตรงฉากขาวครับเ่างที่เราเซตไว้นะ แล้วก็สิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องมองต้องระวังก่อนถ่ายควรจะมองก่อน อันดับแรกคือเรื่องของมุมสินค้าสินค้าแต่ละชิ้นนะครับ จะมีมุมมุมที่แตกต่างกัน มี เราต้องหาก่อนต้องหาว่าสินค้าชิ้นของเราอะมุมไหนที่ดูดี มุมไหนที่แบบว่าที่ที่ดูน่าสนใจ อาจจะลองจาก หมุนลองลองลองหมุนเพราะหมุนหมุนดู หมุนซ้ายขวาแล้วก็ลองหาดู แล้วก็ลองถ่ายดูนะของผมอะผมคิดว่า ถ้าเกิดถ่ายน้องหมีขายนะน่าจะเป็นเป็นของขวัญเนาะหรือเป็นหรือเป็นแบบหรือเป็นของพิเศษสำหรับคนพิเศษน่าจะน่าจะเป็นภาพแอดที่แบบว่าเฮ้ยถ่ายแล้วเห็นสินค้าด้วยแล้วก็มีข้อความเขียนก็ก็ยังดี ประมาณนี้ผมคิดว่ามุมของหมีน่าจะมุมที่หันประมาณนี้ดูโอเคกว่า ถ้าเกิดมุมตรงๆหันตรงๆเนี่ย ดูมันดูหมีอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแล้วก็สัดส่วนมันอาจจะเห็นเห็นไม่ได้เห็นแบบตัวตรงข้างๆนะครับ อาจจะไม่เห็นเราเห็นว่ามือสั้นเท่าไหร่ขายาวเท่าไหร่แต่พอถ้าเกิดเราหันข้างปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสัดส่วนมันจะเห็นเห็นดีเทลเรื่องของมิติ ก็เห็นตัวของน้องหมีที่แบบเป็นรูปร่างรูปทรงมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องมีหันข้างดีกว่า ประมาณ4ี่ห้าองศานะครับ ประมาณนี้ อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือการหามุมสวยก่อน ทีนี้อันที่2แน่นอนว่าในการถ่ายภาพมุมสวยยังเดียไม่พอสิ่งต้องมีคือแสงแสงที่เหมาะสมกับกับกับของโปรดักต์ด้วยอตอนตอนตอนเซตฉากเราจะเห็นว่าอย่างอย่างอย่างอย่างนี้นะครับ ผมเซตฉากให้เราให้แสงเข้าด้านข้างนะเพราะว่าเพราะถ้าเกิดเวลาผมหันหมีหันหน้าน้องหมีเนี่ยไปทางแสงเนี่ย หันตะแคงมุมที่มุมที่สวยเนี่ยแสงจะเข้าบริเวณหน้าบริเวณตัวของสินค้าทั้งหมดนะแล้วก็แล้วก็จะเห็นดีเทลของของเขานะครับวิธีการหาว่ามุมไหนที่มันน่าสนใจ ลองหมุนสินค้าครับ แล้วเราก็หมุนตัวตามสินค้าไปด้วยเอ๊ะมาจากข้างหลังจะโอเคไหมหรือมาจากด้านข้างหน้าข้างๆจะจะดีกว่า หรือหันให้แสงข้างๆมันจะเป็นงันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องลองหาดูครับ แล้วก็ ไม่มีอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นเป็นสูตรผิดหรือว่าถูกแต่ตัวนะ ทุกอย่างมันเกิดจากที่เราลองแล้วก็เลิกคิดว่ามุมที่ใช่ มุมแสงที่ใช่ มุมของสินค้าที่ใช่ ตามตามตามความสูงของเราเลย ทีนี้พอถ้าเกิดเราได้มุมเรียบร้อยแล้วแสงเราโอเคแล้วแล้วก็มุมของสินค้าเราเราโอเคแล้วมาถึงขั้นตอนการถ่ายหยิบกล้องขึ้นมาครับ เอามือถือเนี่ยแหละง่ายๆเลย ก่อนทาอย่าลืมเช็ด เช็ดเลน นะครับ เช็ดบริเวณหน้าเลนนะนะ วิธีการเช็ดก็ไม่ยากเอาเอาผ้าครับอันนี้ ผมไม่เตรียมผ้ามา เอาเสื้อก็ได้เสื้อแห้งๆฮะ เช็ด เช็ดลักษณะเชิงเป็นเป็นวงกลมมนๆนะครับอืมเพราะว่าหลายคนอะมักเวลาใช้โทรศัพท์หรือว่าจับถูกไหมเอามือจับถูกปะพอจับปุ๊บเนี่ยนิ้วมือหรือว่ามือเรามันมันมันมันไปโดนเกิดเป็นรอยเวลาถ่ายมามันจะเกิดภาพฟุ้งๆครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉะนั้นเราควรต้องเช็ดก่อนนะโอเคพอเช็ดเลือดเสร็จปุ๊บ ตัวของน้องหมีเนี่ยหันข้างน่าจะดูดี ก็เลยคิดว่าเราต้องควรต้องใส่ข้อความในภาพเพื่อน่าจะสนใจ ผมเลยแบบว่าเอองั้นเลือกถ่ายหลังงั้นลองถ่ายก่อนดีกว่าหลังงั้นเราเราลองถ่ายเป็นแนวตั้งดูซิมันน่าสนใจไหมอ่ะเราดูเป็นแนวตั้งนะอ่ากดปุ๊บเอ๊มันยังดูขาดขาดเนาะดูแบบดูภาพ้แบบแล้วแบบว่าเอ้ย มันยังเหมือนมันขัดขาอะไรบางอย่าง นะ ทีนี้ผมลองขยับเป็นแนวนอน แล้วก็ใช้ทฤษฎีตามที่ตามตามที่ผมเขียนน้อยที่ผมสอนไว้เมื่อตอนคลิปก่อนๆนะครับ ประมาณนี้นะะผมลองนิดนึงปุ๊บ ทีนี้ดูเอ๊มุมมันยังไม่เวิร์กเนาะลองซูมเข้าไปซูมปุ๊บอ่าตัดเรื่องของมุมที่เกินเกินออกมาได้แล้วสำคัญนะ หลายคนนะเวลาเวลาเวลาถ่ายใช้กล้องมือถืออะ มักจะลืมใช้ซูมกัน ผมคิดว่าการซูมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่แบบว่า ช่วยในการถ่ายได้เยอะมากนะครับ ลองซูมครับ ซูมซูมเข้านะซูมปุ๊บประมาณหนึ่งประมาณนี้ เห็นไหมน้องมีดูดีขึ้นละแล้วก็ใช้ทฤษฎีกดสามส่วนกับตะเก้าช่องมาวางเหมือนเดิมเลย ภาพนี้ผมผมเล็งให้น้องหมี บริเวณหัวอยู่ตรงจุดจุดตัดช่องซ้ายบนนะครับ แล้วก็แล้วก็ให้ให้ตำแหน่งของตัวเนี่ยอยู่บริเวณช่วงรอยต่อระหว่างของส่วนที่ 1 กับส่วนที่ที่2เนะประมาณนี้นะอ่ะกดชัตเตอร์ ปึ๊บกดโฟกัสก่อนเอาใหม่เขากดโฟกัสก่อน กดกดปึ๊บ พอโฟกัสไปที่ ไปที่ ถ้าเกิดสินค้าคุณเป็นพื้นที่ขาวครับ เป็นมีผิวขาวฮะ พอกดปึ๊บแสงจะดรอปลงมันจะมันจะดูมืดใช่ไหมครับ ให้เร่งความสว่างนะ ถ้าเกิดมือถือใครมีฟังก์ชันนี้ให้ใช้นะครับ ตรงตรงข้างๆได้เห็นไหม ข้างเนี้ยนะความสว่างนะ ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้น โฟกัส ก่อนโฟกัสปุ๊บแล้วก็แล้วก็ดึงขึ้น เห็นไหมแล้วกดชัตเตอร์ปึ๊บดูภาพเห็นไหมครับ นะดูดีขึ้น แต่ถ้าเกิดเราไม่กดจะเป็นยังไง ถ้าเราไม่กดถ่ายเลยถ่ายเลยอ่ะแล้วลองดูอ่ะนี่ภาพ ที่ถ่ายเลยนะ แล้วพอกดปุ๊บ เห็นปะเห็นความต่างไหมครับ นะ ฉะนั้นกล้องเรามีฟังก์ชันดีใช้นะครับ แล้วก็วางความพอประมาณนี้ ผมก็เหลือพื้นที่ด้านข้าง ๆ เอาไว้เขียนข้อความไว้พอนหรือแบบว่าเขียนฝากร้านโปรโมทช่องทาง ให้คนเห็นได้เหมือนกันประมาณนี้นี่คือเทคนิคการถ่ายนะ เมื่อกี้นี้เป็นแสงด้านหน้าถูกไหมทีนี้ผมลองขยับบ้าง ลองขยับมาบ้าง ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าน้องหมีอ่ะ ถ้ามาทางด้านหลังอ่ะแสงน่าแสงน่าจะสวย อ่ะเหมือนเดิมครับ จับหมีตั้ง เปลี่ยนแสงนะ เปลี่ยนแสงใหม่นะมาข้างหลังนะขยับมุมนิดนึงครับ เอ้ให้หมีมันดูน่าน่าสนใจนะอ่ะทีนี้ผมลองถ่าย ลองลองถ่ายดู ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพรีเซนต์เรื่องของตัวนี้ละอะไรนะ เรื่องของดีเทลของหมีเนาะครับผมก็เลย ูงขึ้นไปนิดนึง แล้วก็โฟกัสไปที่ลูกกระตา เอาลูกกระตาตำแหน่งของลูกกระตา ให้อยู่บริเวณจุดตาเก้าช่องนะครับ แล้วก็ลองถ่ายดู ทีนี้ผมรู้สึกว่า เอ๊มันเกือบดีละ มันยังมืดไป วิธีแก้ อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราเตรียมตัวเรื่องของรีเฟกถูกไหม ตัวนี้นะ เอา เอา เอามาตั้งเลยครับ มาตั้งเลย ตั้งเลยมาดูนะ อันนี้ก่อนตั้ง เห็นไหมครับ เห็นความต่างไหมนี่ก่อนตั้งนะครับ มันจะดูแบบเป็นดำๆเนาะบริเวณนี้นะครับ พอตั้งปุ๊บ เห็นไหมเปิดละ เห็นความแตกต่างไหมครับ เห็นไหมอ่า เอาไอ้เอาออกนะ เอา เอาตั้งลงไปนะ รีเฟกนะ นี่คือข้อดีของรีเฟก ที่เตรียมมาเพราะเหตุการณ์นี้เลย เพื่อเราจะจะจะเปิดจะเปิดแสงให้บริเวณหน้าของน้องมีชัดขึ้น โดยที่ให้แสงเข้าทางด้านหลังอย่างคงอยู่ประมาณนี้นะครับนะอ่าเราต้องอาจต้องหาคนมาช่วยจับ หรืออ่าต้องแบบว่าใช้รีเฟกที่แบบว่าอ่าที่สามารถตั้งได้นะครับโอเคอ่าทีนี้ผมลองถ่ายเหมือนเดิมตั้งแล้วลองถ่าย ก็โฟกัสไปที่หมีเหมือนเดิมนะ ผมสูอาภาพไปนิดนึง ลองกดเพิ่มซับเพิ่มความสว่างหน่อย จิ๊บจิ๊บจิ๊บ อ่าแป๊บนึงนะ โอเคโฟกัสนะครับเพิ่มความสว่าง กดชัตเตอร์จิ๊บ อ่ะ เรามาลองลองลองดูภาพกัน เมื่อกี้นี้นี่ภาพที่ไม่เติมดีเฟกแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มกันนี่แค่ถ่ายอย่างเดียว เห็นไหม เอาเพิ่มแล้ว นี่ครับดูดูดีขึ้นเนาะ